คนอายุเยอะต้องระวัง เพราะว่าปัญหาคือคนอายุเยอะเนี่ยเวลาเป็นแล้วมันเสี่ยงเยอะกว่าคนอื่นอัตราอะไรที่มันจะรุนแรงมันเยอะกว่า เพราะฉะนั้นก็คนอายุเยอะก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นคนที่อายุน้อยที่อยู่ด้วยอ่ะคือคนที่จะนำเชื้อไปให้ เพราะฉะนั้นคนอายุน้อยก็ต้องระวังคนที่อยู่ด้วยด้วย เพราะว่าคนอายุเยอะพ่อแม่อาจจะอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหนแต่เราเดินทางไปไหนมาไหน yes. เราไปรับเชื้อมาเราเป็นตัวนำเชื้อไปให้คนที่บ้าน อันนี้น่ากลัวที่สุด คือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ออกไป รับเชื้อเอง แต่ว่าลูกหลานนี่แหละ เพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ เพราะฉะนั้นลูกหลานก็ต้องป้องกันตัวหลีกเลี่ยง เป็นสำคัญแล้วแบบคนท้องอะค่ะคนท้องน่ากลัวไหมคะหมอคนท้องก็เหมือนปกติคนท้องเหมือนคนธรรมดาก่อนในเบื้องต้นกับโรคโควิด19เนี่ยก็ถือว่าคนท้องก็ก็ต้องระมัดระวังการติดเชื้อ เหมือนคนทั่วไป okay. แต่เพราะว่าในคนท้องเนี่ยมันก็จะมีดีเทลมากขึ้นหน่อยก็มีลูกอยู่ข้างในด้วย ว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงบ้างติดไปลูกไปอะไรไหมแต่ว่าในหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยยังบอกว่าในส่วนของคนท้องที่จะถ่ายทอดจากลกจากนมไปลูกเนี่ยไม่มีหลักฐานอย่างมัน ราะฉะนั้นแม่เป็นก็เป็นก็รักษาแม่ไปตามนั้น okay. ส่วนลูกถ้าเกิดลูกออกมาลูกมีโอกาสเป็นไหมเราก็บอกว่าลูกก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดแม่เป็นลูกคลอดออกมาลูกก็เสี่ยงก็ต้องกักตัวไป ก็ต้องดูอาการ 14 วัน เหมือนแม่ก็แยกกันไปคือตอนนี้การรักษาโควิดนี่คือ ยังไงก็แยกคนสงสัยมากอย่างเคสลิเดียแมทธิวอะค่ะ เขาก็เป็นเหมือนกัน เขาก็ติดด้วยกันทำไมไม่อยู่ด้วยกันได้ทำไมต้องกัก ความสงสัยส่วนตัว จริงๆก็แยกกันไป เพราะว่าแต่ละคนการตอบสนองก็อาจจะแตกต่างกัน ในส่วนนั้นนะจริงในกลุ่มที่คนที่เป็นจริงๆ บางคนบอกเอาจับไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งเรื่องแต่สังเกตดูแต่ละคนบางคนตอบสนองไม่เหมือนกัน บางคนเป็นหนัก บางคนเป็นไม่หนัก บางคนก็ดีขึ้นแล้ว เชื้อก็เป็นใหม่อะไรเงี้ยมันก็ เราก็ไม่รู้ว่า พอเป็นแล้วมันจะเป็นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้หมอก็ไม่แน่ใจว่า ในส่วนอันนี้เนี่ยพอคนเป็นเป็นเสร็จแล้วหายเนี่ยตรวจเชื้อไม่พบแล้วเอาเชื้อใส่เข้าไปใหม่มันจะติดอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งไม่แน่ใจ อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็แยกกันหมดเซปเรตออกไป กรณีของคนที่ตั้งครรภ์เนี่ย สิ่งที่เขากังวลก็บอก เอ๊ะ แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยแม่เป็น แล้วลูกจะเป็นไหมอันนี้หลักฐานเนี่ยยังไม่มีอะไรที่บอกว่าถ่ายทอดทางลกได้สองให้กินนมได้ไหมก็กินได้ เพราะว่าไม่มีหลักฐานบอกว่ากินไม่ได้ แต่ว่าก็ต้องป้องกันเต็มที่เขาก็มีแนวทางบอกว่าถ้าเกิดจะให้นมจะต้องทำไงก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยทั้งหมดเต้านมอะไรเงี้ยล้างมือล้างอะไรให้ดีนะใส่หน้ากากให้เรียบร้อยแล้วให้แต่บอกว่าการหายใจไงมันถ่ายทอดติดต่อทางการหายใจ เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะหายใจเนี่ยลูกมาอยู่ตรงหน้าอกเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงใกล้มาก ใช่ใกล้มากบางคนก็เลยบอกเอาปั๊มเอาดีไหม ปั๊มแล้วก็ไปให้ ก็เป็นแนวทางครับ แต่บอกว่าก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจมากนะก็คือดำเนินชีวิตเหมือนปกตินี่แหละเหมือนคนทั่วไปตอนนี้ปวดมากเลยค่ะ ในในอินบ็อกซ์ก็ปวดก็แบบเหมือนเป็นไงทำไงแบบต้องระวังยังไงป้องกันได้ไหมหน้ากากก็หาไม่ได้แอลกอฮอล์ก็หาไม่ได้ ทุกวันนี้ก็ได้แค่บอกว่าแบบ ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆ อันนั้นเป็นอันสำคัญก็รับประทานอาหารก็ให้มันร้อนอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุกร้อน แล้วก็ช้อนเทินอะไรนี่ก็ใช้ของตัวเองเนี่ยไปใช้ของคนอื่นคือกินเป็นแบบญี่ปุ่นกินอ่าแยกกันไปเป็นเซตเป็นเซตแยกกันไป อันนั้นดีที่สุดก็จะปลอดภัย เพราะว่าหลายคนก็กลายเป็นวิตกจริตไปแล้วกลัวหมดทุกอย่างมันน่ากลัวจริง ๆ อยู่ แต่ว่าการดำเนินชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไป คือทางรัฐบาลเองก็ ออกข้อกำหนดอะไรเยอะแยะใช่ไหมไม่ควรมุกไปมุกมาแต่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องระวังไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยหลีกเลี่ยงเด็ดขาดคือไปคนอยู่ใกล้ๆเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไง เพราะฉะนั้นคนเยอะๆอย่าไป อันนั้นเป็นอันสำคัญเราก็ต้องใส่หน้ากากแล้วมือเนี่ยที่ไปจับอะไรแล้วก็มาจับหน้าจับตาเนี่ยเราอะไปเอามันเข้ามา ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไปแล้วเว้นระยะห่าง 2 เมตรไปเนี่ยมันก็โอเคไอมามันก็ยัง ปิดไว้ด้วยมันก็ป้องกันได้ โอเค แต่ว่าถ้าเกิดเราไปจับอะไรมาแล้วก็มาขยี้หน้าขยี้ตา มันก็ติดเข้าไปได้คือต้องมีสติใช่มือเราเนี่ยแหละเป็นคนที่เอาเข้าสู่ร่างกายเรา ใช่ถูกต้องนะเพราะพวกดับเล็ลเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงด้วยมาสด้วยการคิดระยะทางระยะห่างอยู่แล้ว อันนั้นก็เป็นแนวทางคืออยู่บ้านเป็นหลักตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ออกไป สมาคมกับใคร อันนี้ Yes น่าจะเป็นแนวทางที่เพียงพอครับสำหรับทุกคนจะได้ไม่ตื่นตระหนกเกินไป okay. มาชอะไรทั้งหลายก็พยายามไม่พอใช้มาร์ชผ้า ใช่ มาชมาชผ้าก็ได้นะ มันก็มีขายอยู่นะ เป็นผ้ามัสลิน หรือไม่เราก็ไปเย็บเอาเองเลยก็ได้ มัสลินนี่ก็สามารถป้องกันได้ ดีพวกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็รับรองว่า 2ชั้นของมาสลินเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะฮะแต่ว่าการหายใจอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างนี่มีอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้ช้าลงหน่อยเราก็จะไม่เหนื่อยเกินไปพวกคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นหรอกกับการใส่แมสอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะพอใส่ไปแล้วรู้สึกเหนื่อยเพราะเราทำแอคทิวิตี้เหมือนเดิมอยู่ แล้วเราคิดว่าเราจะเหมือนเดิม มันไม่เหมือนเดิมเพราะมันต้องใช้แรงในการหายใจมากขึ้น ราะฉะนั้นมีสติเนี่ยทำอะไรช้าลงนิดหนึ่งเราก็จะไม่เหนื่อยมาก ใช่เรื่องนี้ประเด็นสำคัญเพราะหลายคนไม่ชอบใส่มาสกเพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วเหนื่อย ใส่แล้วไม่ถนัดก็อ่ะคุณหมอแนะนำาพวกเราใส่มาสกเป็นอาจิน เราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราใส่มาตลอดเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกเหนื่อยเลยนะตอนนี้นะเพราะเราใส่ตลอดเวลาแล้ว ใส่เกือบทั้งวันแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันรู้สึกว่าเออเหนื่อยมากขึ้น แต่ว่าเราก็พยายามจำกัดแอคทิวิตี้ลง หลายคนก็เลยพูดกันเล่น ๆ ว่าหลังจากภาวะโควิดไปแล้วเนี่ย น้ำหนักคงเพิ่มขึ้นแอคทิวิตี้ก็ไม่มีไปไหนก็ไม่ได้ทานก็น้อยลงใช่ไหมน้ำหนักก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำก็คือเรื่องอาหารคาร์โบไฮเดรตอะไรอย่าไปทานเยอะครับโอเค ทานน้อยลงเพราะแอคทิวิตี้เราน้อยลงด้วยนะในประเด็นนี้เนี่ยอาจจะให้ความสำคัญนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยน้ำหนักขึ้นทุกคนรับรองช่วงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลายคนเนี่ยที่มาบอกว่าน้ำหนักขึ้นเพราะว่าไปไหนก็ไม่ได้แอคทิวิตี้ที่เคยมีก็ทำไม่ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะโดยรวมๆโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องที่ในโซเชียลเขาล้อเลียนกันเรื่องแบบสามีภรรยา มีเพศสัมพันธ์ได้ไหมช่วงนี้ ควรไหมมีเพศสัมพันธ์ก็มีได้เหมือนปกติเอ็ดนั่นก็คือเหมือนเล่นๆนะนะคือสามีภรรยาคิดว่าอยู่บ้านเดียวกันจะติดไหมก็ติดอยู่แล้วอ่าดูสิใกล้กันคนตั้งหลายอ่ะใช่ไหมเธอจะใส่มาสกใส่หน้ากากเข้าหากันตลอดหรือเปล่าอันนั้นเป็นอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนหนึงมีความเสี่ยงก็โอเคนะ แต่ว่าคือโดยทั่วไปในบ้านนะกลับเข้าถึงบ้านหน้ากากเนี่ยมันเป็นตัวที่มันไม่ดีอยู่แล้ว คือเราใส่หน้ากากออกนอกบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านไอ้ด้านหน้าเนี่ยเราถือว่ามันห้ามจับมันอันตรายนะเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราใส่ป้องกันเราเนี่ยไอ้เขาก็จะต้องมีวิธีการถอดที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พับเข้าหรือถ้าเกิดเราจะไปทำความสะอาดแช่นยาฆ่าเชื้ออะไรนะก็เอาแล้วก็แช่ไปเลยก็คือสิ่งที่ควรจับคือตรงเชือกใช่แน่นอนเพราะเราหายใจทางนี้ฮะเราหายใจเข้าทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นตอนดึงออกก็ดึงออกเนี่ยอ่าเพราะตอนใส่ก็ใส่เนี่ย ช่ไหมเราก็ดึงขอบขอบมัน เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นแอเรียสำคัญที่จะเหมือนเราหายใจเข้ามันก็เหมือนยิงสูดเข้าไปใช่ตรงนี้นี่เป็นจุดหลักเลยของเชื้อทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นข้อแนะนำว่าอย่าไปจับอย่าไปจับจับแล้วมันติดได้ดังนั้นเราก็หลีกเลี่ยง เพราะนั้นพอเข้าบ้านเราจะเอามาสก์เข้าไปในบ้าน บ้านที่เราคิดว่ามันปลอดภัย ในบ้านก็ควรจะปลอดภัยอะไรนะไม่งั้นเราก็คงเป็นไปแล้วเพราะนั้นเราก็ถอดใช่ไหมถอดอยู่ในบ้าน ครอบครัวเพราะนั้นพอคนเป็นน่ะถึงต้องเซปเรตแยกออกไป เพราะว่ามันจะไปติดกันหมด แต่ว่าเวลาออกไปสังคมออกไปข้างนอกมันก็อีกเรื่องเพราะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ติดได้ไหมมันไม่มีใครบอกว่าจะติดทางการมีเพศสัมพันธ์ แต่ว่าจะติดจากการหายใจ เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเอาแต่ละคนถ้าบอกไม่ติดถ้า ห่างกัน 2 เมตรไงตอนนี้ห่างกันสองเมตรไงก็ก็เหมือนกันคือ distancing ใช่ไหมอันนั้นก็คือปกติมีมีได้ถ้าห่างกัน2เมตรห่างไม่กัตินดสองเมตรได้ระยะไกลเทเลแล้วกันใช้เทเลใช้ซูมเอา ตอนนี้กำลังฮิตอยู่นี่ใช่ไหมแอปซูมอ่ะใช้แอปซูมซูมอเลนก็คงมีได้ปกตินั่นแหละแหมมัน ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ติดจากการหายใจเป็นหลักณวันนี้ข้อมูลที่มีคือแบบนี้ แต่ไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะเห็นมีมีเคสที่หมอกที่สมองอยู่ อันนั้นก็จริงอันนั้นก็คือดูรายงานแล้วกัน ก็มีการรายงานออกมาว่าอย่างนั้นคือมันคงมีลักษณะแปลกๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะเพราะเรารู้จักไม่มากนักไม่มากนะ คือในประเทศทั้งหลายเนี่ยก็เรียนรู้ มันก็มียาหลายอย่างที่เริ่ม ที่จะมีบทบาทเข้ามานะฮะ yes. คือเราก็หวังว่ามันคงจะดีขึ้น คือระหว่างที่เรา distancing ทั้งหลายพยายามควบคุมอะไรทั้งหลายเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เรารออยู่คือยา ยากับวัคซีน เมื่อไหร่ที่เราได้ยาที่จัดการได้เด็ดขาดจริงตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยตนนี้จะเปลี่ยน เราก็รออันนั้นอยู่ คงไม่น่าจะนาน เพราะว่ามันก็มีแนวทางอยู่ที่มองมองอยู่นะ จากการวิจัยที่มีอยู่ณตอนนี้มีหลายตัวที่น่าจะได้ผลดีแต่ว่าก็อยู่ในการวิจัยอยู่นะครับคคือบางประเทศเนี่ยห้ามส่งออกยาแล้วยาตัวนั้นอ่ะ เพราะเขามีแนวโน้มว่ามันจะดีไงห้ามส่งออกนอกประเทศนะฮะเริ่มเริ่มมีการเก็บยาไว้เพื่อใช้ให้ประชาชนของประเทศเขาแล้ว เพราะฉะนั้น มองดูแล้วสิ่งที่น่าจะสู้ก็คืออย่างนี้มากกว่า ส่วนภูมิคุ้มกันวัคซีนนี่คงจะต้องรออีกหน่อยนะโอเคประเทศไทยผลิตได้ไหมโอ้ย ประเทศไทยคงรอก่อนละฮะ เพราะการวิจัยพวกนี้มันใช้เงินมหาศาล yes. เราก็พยายามจัดการไม่ให้มันติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเร็วเกินไปนะภายใต้การควบคุม อันนั้นน่าจะดีที่สุดนะถึงเวลาหนึ่งที่อาจจะมียาที่จะป้องกันด้วย หรืออาจจะมียาที่จะใช้รักษาที่หาได้ง่าย แล้วก็มีวัคซีนตอนนั้นโรคนี้ก็คงเป็นธรรมดา ชิวๆเหมือนไข้หวัดธรรมดา